ลุง ลุง ลุง ลุงเต๋มนี่ก็โอ้แม่หญิงแม่หญิงจังเลยเอาไปอีกเติมเตลยก็อโอเค ผมขอกร คุณผู้ชมทุกทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมหนุ่มนานะครับผม และตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ในเกมการทิชาฟอร์จูนนะครับผมการทิชาฟอร์จูนนะครับเนื้อนั่นเองนะครับผม และตอนนี้เรามาที่ทุน 300 บาทก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หนุ่มนากเลือกันด้วยนะครับผม เล่นเรื่องกดติดตามมันจะมีพลาดคลิปใหม่ๆนะ โอเควันนี้เราจะมาสายเบ็ดหนักกันเลยนะครับผมโอ้โหนี่ทุน 300 จัดไปที่เบ็ด50 เลยดีไหมจัดเลยดีไหมอ่านะครับผมก็คำเตือนนะผมคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับผมโอ้โหเปิดดอกแรกมากำไรก็บ้าแล้วเอาไปเต็มเจ๊เจ๊สิบสิบเบิ้ลเอาเติม ลุงลุงลุงลุงเติบนายหญิงนายหญิงทั้งแหลเอาไปยิงเติบเติบเลยกูพูดยิปปี้ยิปปี้ยิปปี้เออวิววิววิววิวไหลไม่ไหลไม่ไหลครับผมจังหวะนี้เออผงผงช่องสองเออเติบ ฟูยิปปี้ยิปปี้ยิปปี้อาบังดิเติมบังดิเติมสมัยไม่แก่เวนเรียบร้อยผมโอ้โหสองเบ็ดเป็นเหตุสังเกตนะเอาไปต่อหรือพอแค่นี้ โอ้โหผมอุ้ยไรดีกุ้นนะผม โอเคเดี๋ยวผมจะรถเบ็ดละกันแล้วก็ไปต่อนะ ผมผมว่ามันมาไวโพดอ่ะมันมาไวโพดเอาเติมเติมเลยเติมกระดาษไม่มีตัวคูณนะมีตัวคูณเรียบร้อยนะผมมีตัวคูณเรียบร้อยนะโอเค ไปต่อที่เบ็ดเดิมดีกว่าผมว่าเบ็ดเดิมมันจ่ายนะผมน่าจะผมว่าถ้าเปลี่ยนเบ็ดน่าจะไม่จ่ายโอกาสจ่ายน่าจะน้อยเนาะเอ๊ะเอาไม่ได้ โอ้ดอกเบิ่มเบิ่มครับผมแม่หญิงแม่หญิงกูเต็มหน้าเลยครับผมแม่หญิงเต็มคาเรียบร้อยครับผมก็ ตามที่บอกไปนะผมเพื่อนๆใครดูคลิปหลังๆก็อยากจะแนะนำเพื่อนๆนะผมถ้าเกมมันเป็นโซนอย่างนี้ก็คือมันจะแตกไวถ้าแตกไวเนี่ยโอกาสแตกเพิ่มมันจะน้อยนะครับผมอ่าแนะนำให้เพื่อนๆได้รีบเลิกเลยนะครับผมเพื่อนอย่างเอาเติมเอาคิวเติมสิบสิบกระผงเอาผงเติม ดอกไม้โอ้โหเป็นโผล่ล้ว โอ้โห ดูดิ เปลี่ยนห้าสิบมาครับผมไปกันต่อผมว่าสแคนเตอร์มีสิทธิ์เข้า้ว ถ้ามันลงทุกตัวแบบเบ็ดหมุนปุ๊บหมุนปุ๊บมันจะลงแบบทีตัวทั้งตัวเงี้ย มีโอกาสเข้านะผมอ่าแต่ถามว่ามีโอกาสเข้าจะเล่นต่อไหมก็ไม่เล่นแล้วมันลดน้อยโพดนะผม รู้สึกไอตัววัวกับ ตัววัวตัวลุงนี่จะแพงใช่ไหมแล้วก็แม่หญิงน่าจะเป็นตัวรองใช่ไหมวะไม่แน่ใจนะผมอันมีเต็มเอาสิเติมมีต่อไหมมีจ่อไหมอ่ะผมผมเบิ้ลโอ้ไม่เบิ้ลครับผมโอ้โหายครับผมวิ่งเอเติมโอ้โหจะได้น้อยไ่หน่อยนะผม ผมผมโอ้โหผมลงจ่องสองเรียบร้อยเลยนะเลิกเลยดีไหมทุกคนสองพันห้าแล้วนะผมไปต่อนิดนึงละกันเนาะโอ้โหโอ้ยแป๊บผมเติมเคเคลงไหมเคลงไหมโรคขนาดนี้ไม่ลงนะผมไปต่อเจอยังยัง คิวคิวต้องมาแล้วคิวต้องเข้าแล้วผมเติมคิวเข้าเลยครับผมเปลี่ยนเป็นสิบทีเอาสิบมาแล้วสิบมาแล้วสิบมารอสิบต้องลงเอาโหสิบไม่ลงแล้วผมโอเค ผมว่าผมเลิกดีกว่าผมว่ามันไม่น่าไปเกินถึง3,000ได้เนาะ ก็ใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไคร b e ให้หนุ่มนเกลือกันด้วยนะผมและเลือกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะจ๊ะขอบคุณที่เข้ารับชมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ